สวัสดีค่ะเกดอีกแล้วนะคะ วันนี้จะรีวิวครับเกลือที่เรา ที่เกสอนทำไปนะอืมแต่ว่า ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรมันสุดไม่ได้อืมไม่ก็เจ็บถุงนั้นออกมาให้สวยอะแล้วสวย คืออันนี้ลงทุนมากเลย ราใส่น้ำก่อนนะโอ้สามารถทาได้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 นี่มันก็จะขาวประมาณนี้เลยนะคะ ทำทุกวันบอกเลยขาวแน่นอนค่ะ บ๊ายบาย สอนแล้วนะ แต่ว่าถ้าทุกคนไม่อยากทำก็แค่สั่งซื้อ อันนี้ขวดละสิบสิบห้าสิบหกบาทเองนะคะ เราขายบ๊ายบาย